ชพัฒราชสีมาสร้างสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธรรมวันบุตรไทย วันนี้จะพามาดูวิธีการทำหมี่กระโทนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กับยายใหญ่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายตอนนี้คุณยายกำลังทำขั้นตอนอะไรอยู่คะขั้นตอนการเปลี่ยนหมี่กระโทก ทำยังไงบ้างคะก็อุปกรณ์นี่ก็มีกร้ามีซึ้งแล้วก็มีผ้าขาวบางแล้วก็มีไม้แล้วก็มีขันแล้ววิธีการทำยากไหมคะทุกคนทำได้หรือต้องผู้ชำนาญคะทำไม่ได้เดี๋ยวคุณทำไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่านี่มันยายทำมาตั้งแต่ทวดคุณทวดทำมาสอนทำมาก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยที่ทำมันต้องใช้ใช้ความชำนาญ แล้วคุณยายทำมากี่ปีแล้วคะโอ้ยายทำมาตั้งแต่ทวดสอนที่ทำมาก็มันสามสิบปีแล้วมันสามถึงสิบปีนี่แหละที่วดมาแล้วทำไมคุณยายถึงยังทำแบบนี้อยู่ไม่ไปใช้แบบเครื่องที่เขาทำมันเครื่องมันทำไม่ได้ดูมันต้องใช้มือทำทำด้วยมือที่ว่ามือพวกนีื่อของทำด้วยมือคุณยายคะขั้นตอนนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างคะุณยายต้นเกียร์เลยลูก ญาติลนเกลียต้องทำงานจริงๆต้องเบามือถ้าคุณจะไม่เคยรอดก็จะเกลียไม่ได้ต้องเบามือทีกทุดญาติลนเกลียคือต้องการทำงานเรแล้วแป้งนี่ทำยังไงเหรอคะก็แป้งนี่ก็ใช้แป้งเป้นข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าข้าวแข็งคนเป็นข้าวเสาให้จะทำได้ต้องแช่ไหมคะแช่ประมาณชั่วโมงครึ่ง แค่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เรามันน้ำมะม่วงโอเป็นเนื้อแป้งแบบนี้ก็ต้องก็ต่างธรรมดาแล้วลูอันนี้ก็คือเครื่องโม่ใช่ไหมจ้าเครื่องโม่ค่ะ และนี่ก็คือขั้นตอนการเกี่ยหมี่นะคะ ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการตากหมี่ค่ะ ากหมี่นะคะพอเสร็จจากการที่เกี่ยแล้วเราก็เอาน้ำหมี่มาตาก ขั้นตอนนี้มีเทคนิคพิเศษยังไงบ้างคะไม่มีอะไรหรอกเอามาตากเส้นเรกก็ดูแต่อากาศดูแต่ว่าแดดมันดีไหมถ้าแดดดีก็หมาดคนนี้อีกสักประมาณตากประมาณสักสองชั่วโมงมันก็จะมีมันก็จะหมาดจ้ะมันก็จะหมาดแต่จะเก็บได้เก็บแล้วก็จะซ่อนมีแต่ละเพลแต่ละเพลซ่อนมีก็ไปเอาไปไว้เพื่อจะรอเวลาที่จะทาน้ำมัน ลักษณะพิเศษในการดูไหมคะว่าเก็บได้อย่างมันก็ดูแล้วมันต้องดูดูให้ได้แเพราะว่าบางทีแดดอากาศมันดีแดดมันดีมันก็เก็บได้เร็วจ้ะหลังจากที่ตักหมี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ เพราะว่าวันนี้แดดดีคุณยายก็จะมาทำการเก็บหมี่เพื่อเอาไปหั่นค่ะ คุณยายคะดูยังไงคะว่าพร้อมเก็บแล้วเราจะดูจะเนี่ยมันแห้งมันมันแห้งมันจะบิดมันหมาดหน่อยนึงแเราก็จะเก็บเก็บผสมกันไว้พอไม่ติดมือพอจ้าหมีมันจะไม่ติดมือจะไม่ติดมือ ก่แล้วนะคะเราก็จะนำมาพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะด้วยการห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วก็นำไปทาน้ำมันแล้วก็พักเอาไว้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะนำไปซอยต่อ ไปซอยเสร็จแล้วนะคะ ก็จะได้เป็นเส้นหมี่แบบนี้ คุณยายก็จะทำเป็นหมี่สดแล้วก็หมี่กำค่ะ คุณยายคะหมี่สดกับหมี่กำมันคือ แตกต่างกันยังไงคะคือหมี่สดนี่ มันมันเราเราขายสดได้พัดอยู่เก็บไปได้ได้ไม่นานแต่หมี่แห้งที่เราทำไปตากแล้วนี่เก็บได้นาน แล้วลูกค้าของคุณยายส่วนใหญ่ นิยมซื้อเป็นหมี่สดหรือหมี่แห้งคะคุณหมี่แห้งจ้ะราคาต่างกันไหมคะต่างกันจ้ะ เป็นหมี่สดนี่ยายขายโลละหกสิบแต่เป็นหมี่แห้งนี่ เป็นถุงห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมเนี่ยมันสองร้อย แล้วหมี่กระทงของคุณยายแตกต่างจากหมี่ที่อื่นยังไงบ้างคะแตกต่างก็ตรงที่ว่าหมี่ยายนี่ไม่ผสมแป้งอะไรเลยมีแต่แป้งข้าวเจ้าส๋อมัะสาหร่ายกับน้ำจ้ะมันจะพัดแล้วมันจะนิ่มมันจะอร่อยทุกเขาแบบนี้คุณยายตากไว้นานไหมคะถึงจะเก็บ ก็ถ้าแดดดีๆประมาณห้าถึงสิบชั่วโมงห้าถึงสิบชั่วโมง เป็นวันเลยเออมันแห้งดีๆ นี่นะคะเราก็ได้มารู้วิธีการทำหมี่กระทงแล้วนะคะ ขอขอบคุณคุณยายใหญ่มากค่ะ ที่วันนี้มาให้ความรู้แก่เราค่ะ ใครผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนหมี่กระทงของคุณยายใหญ่นะคะ สวัสดีค่ะ